วัสดีชาวไซทูโกขอต้อนรับกลับสู่วิดีโอ ก่อนเริ่ม เราขอขอบคุณการสนับสนุนที่คุณมีให้ พันธกิจของเราคือทำจิตวิทยาให้เข้าถึงได้ง่ายสำหรับทุกคน และคุณได้ช่วยเราไว้ มาเริ่มกันเลย คุณรู้ตัวไหมว่าปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างไร คุณสะท้อนตัวตนบ่อยๆ แล้วหาวิธีปรับปรุงหรือไม่ การตระหนักรู้ตนหมายถึง คุณรู้ทันความรู้สึกและพฤติกรรมของตน คนที่รู้ตนมักรู้ว่า ตนเองมีปฏิสัมพันธ์ต่อสภาพแวดล้อมอย่างไร และต่อผู้คนในชีวิตประจำวัน แต่บางครั้งมันก็ยากที่จะถอยมาดูความสัมพันธ์ต่อตนเองและผู้อื่น นี่คือ 10สิ่งที่ควรตระหนักรู้ตนเองทำ 1. คุณฉลาดเลือกคำพูด เคยได้ยินไหมที่ว่าคิดก่อนพูด ก็คือการรู้จักเลือกคำพูด และรู้ว่าเมื่อไหร่ควรหรือไม่ควรพูด ไม่ได้หมายถึงคุณควรสั่นคำทุกคำหรือโพล่งทุกอย่างที่อยู่ในหัวออกมา สำคัญที่ต้องใส่ใจสิ่งที่คุณพูด การตระหนักรู้ตนคือรู้จักระวังคำพูด และสื่อสารอย่างสันติ ในสิ่งที่คุณต้องการสื่อจริง ๆ ซึ่งช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกว่า และนิสัยที่ดีกว่า 2. คุณไม่กลัวความคิดใหม่ ๆ คุณมองข้ามความคิดหรือความเชื่อของเพื่อนง่ายๆ หรือเปล่า การตระหนักรู้ยังรวมความสามารถและเต็มใจที่จะฟังผู้ที่มองต่าง การฟังมุมตรงข้ามหรือมุมต่างสามารถช่วยคุณอธิบาย สนับสนุนและสะท้อนความคิดคุณเองนี่ช่วยคุณให้พิจารณาความคิดผู้อื่น และตระหนักในความคิดของตัวเองด้วย 3. คุณจัดการเวลาได้ดี คุณผัดวันประกันพรุ่งเมื่อมีงานสำคัญหรือโครงการใหญ่ ๆ หรือเปล่า ไม่ง่ายที่จะเรียนรู้ว่าการจัดการเวลาเป็นทักษะสำคัญที่ต้องใช้ และควรมีในชีวิตประจำวัน คนตระหนักรู้ทราบจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเอง ฉะนั้นจึงประเมินได้ว่าจะใช้เวลาแค่ไหนทำงานให้สำเร็จ การตระหนักรู้ช่วยวางแผนล่วงหน้าและจัดลำดับความสำคัญได้ 4. คุณจดบันทึก คุณได้ลองเขียนสิ่งที่ทำหรือรู้สึกในสมุดบันทึกบ้างไหม การศึกษาแสดงว่าการเขียนช่วยลดความกังวลในงานเครียดได้ และช่วยระบุสิ่งที่ทำให้คุณไม่มีความสุขด้วย บ่อยครั้งคุณอาจลงเอยด้วยการเก็บความคิดความรู้สึกไว้ เพราะคุณแสดงออกระหว่างวันไม่ได้ การเขียนบันทึกก็เป็นการระบายอารมณ์ได้ คุณจะเข้าใจและตระหนักรู้ความคิดของคุณได้ดีขึ้น 5. คุณฝึกความอดทน คุณอารมณ์เสียง่ายๆเมื่อรถติดหรือแถวยาวบ้างไหม หรือตัดสินใจโดยใช้อารมณ์เมื่อหมดความอดทนหรือเปล่า การรอคอยได้โดยไม่โกรธหรือหงุดหงิดเป็นทักษะสำคัญที่ควรมี มันช่วยให้คุณรู้ทันความคิดและเข้าใจอารมณ์ตัวเอง คุณจะได้ไม่ตัดสินใจด้วยอารมณ์เมื่อคุณเครียด 6. คุณใช้ความเข้าใจ มีคนมาปรึกษาปัญหากับคุณบ่อยๆหรือเปล่า คุณสนใจจริง ๆ และคิดว่า เขาจะรู้สึกไง การตระหนักรู้ตนไม่ใช่แค่การเข้าใจตัวเอง แต่ยังเป็นการรู้ว่า การกระทำของคุณส่งผลต่อผู้อื่นยังไง ความเข้าใจผู้อื่น สำคัญต่อการตระหนักรู้ เพราะมันช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแรงกว่า และช่วยคุณเพิ่มความเมตตากรุณาต่อผู้อื่น 7. คุณยอมรับความผิดพลาด คุณยอมรับความผิดพลาดและขอโทษเมื่อจำเป็นหรือเปล่า ควรมีความตระหนักรู้ เรียนรู้จากความผิดพลาดของตน เขาเติบโตและพัฒนา ถ้าคุณแก้ตัวกับความผิดพลาด ก็แสดงว่าคุณไม่เข้าใจจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเอง การตระหนักรู้ตนหมายความว่า คุณทราบข้อจำกัดของตัวเอง และสามารถหาวิธีพัฒนาและเติบโตเพื่อจะเก่งขึ้น แต่คุณอ่อนน้อมถ่อมตน คุณมักไม่แสดงความสามารถหากไม่ถูกเรียก คนมีความตระหนักรู้เลี่ยงที่จะแสดงว่าเขาเก่งกาจแค่ไหน เขาทราบจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเอง และจะไม่เสแสร้งคุยโม ความอ่อนน้อมนั้นสำคัญเพราะมันพัฒนาการควบคุมตัวเอง ทักษะการเป็นผู้นำและการทำงาน 9. คุณถามหาความเห็น คุณกลัวที่จะให้คนอื่นดูผลงานของคุณหรือเปล่า หรือคุณถามเพื่อนหรือครูว่าคุณจะทำให้ดีขึ้นได้ยังไง ไม่ว่าเรื่องผลงาน การทำงานหรือเรื่องทั่ว ๆไปเกี่ยวกับตัวคุณคนมีความตระหนักรู้ มักถามหาความเห็นจากคนอื่น โดยการถามคำถามที่คุณไม่กล้าตอบเอง คุณอาจพบว่าได้คำตอบที่เป็นประโยชน์ที่ช่วยให้คุณเติบโตเป็นคนที่ดีขึ้น 10. คุณคุยกับตัวเอง คุณคุยกับตัวเองขณะทำงานหรือเปล่า จากวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต การพูดออกมาดัง ๆ ช่วยในการจดจำและทำให้เป้าหมายถูกจับต้องได้ ยิ่งกว่านั้นตามนักจิตวิทยาเคนดาเซพดิน การพูดดังๆ กับตัวเอง ช่วยในการตัดสินใจยากๆสำคัญสำคัญได้ ฉะนั้นคนตระหนักรู้ตน จัดการความคิดตัวเองและจำเหตุการณ์สำคัญสำคัญได้ดีกว่า คุณคิดว่าคุณเป็นคนมีความตระหนักรู้ตนหรือไม่ บอกเราได้ในคอมเมนต์ ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้ ช่วยกดไลค์และแชร์ให้คนที่จะได้ประโยชน์ด้วย อย่าลืมกดติดตามและแจ้งเตือนเพื่อติดตามตอนต่อไป แหล่งอ้างอิงอยู่ในคำอธิบายด้านล่าง ขอบคุณที่รับชมพบกันใหม่วิดีโอหน้า ถ้าคุณต้องการเพื่อนรับฟัง อินบ็อกซ์ไปได้ที่ www.facebook.com/icushare ค่ะ